think. ตายคนตายเออ คนตายคนตายที่ไหนเนาะคนตายที่คนคอนคนคอนอ่ะ อ่า คนซิงจ้าผมไปแล้วนะที่นี่เขาบอกว่าคนใต้เหม็นจริงไหม อะไรเหม็นอะไร เขาว่าเคย เคย เคย อ่าชอบกินเคย เอาดีๆนะกะปิอ่า